ที่ 35 เทคนิคการหาปริพันธ์ โดยการแยกเป็นผลบวกเศษส่วนย่อย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะโดยวิธีการแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อย พิจารณาฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ px หารด้วย qx เมื่อ px และ qx เป็นฟังก์ชันพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกะนะคะ เช่น f1 ของเรา เท่ากับ x บวก1หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 5x บวก6หรือ f2 นะคะ เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1หารด้วย x บวก6ทั้งสองฟังก์ชันนี้ต่างก็เป็นฟังก์ชันตรรกะยะทั้งคู่เลยนะคะ ถ้าดีกรีหรือว่าเลขชี้กำลังของ px น้อยกว่าดีกรี หรือเลขชี้กำลังของ qx นะคะ เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกะยะแท้ อย่างเช่น f1 ของเรานะคะ เท่ากับ x บวก 1 หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 5x บวก6นะคะ หรือ f 2ของเราก็คือ x บวก 1คูณกับ x ลบ 9 ทั้งหมด หารด้วย x คูณกับ x บวก 5คูณกับ x ลบ7นะคะ ถ้าดีกรีของ px มากกว่าหรือเท่ากับดีกรีของ qx เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกยะไม่แท้ นะคะ เช่น f 3นะคะ มีค่าเท่ากับ x บวก 1 หารด้วย x บวก 6 เราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของ x เท่ากันเลยนะคะ คือ 1 หรือ f4 นะคะ มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง 3 บวก 1 หารด้วย x บวก 6 เราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของตัวเศษมากกว่าของตัวส่วนนะคะ ซึ่งถ้า px ส่วนด้วย qx เป็นฟังก์ชันตรรกะยะไม่แท้นะคะ เราสามารถเขียนฟังก์ชัน px ส่วนด้วย qx ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะยะแท้ได้นะคะ ก็คือ bx บวกกับ rx ส่วนด้วย qx นะคะ เช่นฟังก์ชัน f ของเราอันนี้นะคะ ก็คือ x บวก 1 หารด้วย x บวก 6 เราจะใช้วิธีการตั้งหารออกมานะคะ ซึ่งจะได้คำตอบออกมาก็คือ 1 ลบกับ 5 หารด้วย x บวก 6 นะคะ โดยที่ bx ของเราคือ 1 และ rx หารด้วย qx ของเราคือ 5 หารด้วย x บวก 6 ต่อไปนี้นะคะ เราจะพิจารณาฟังก์ชัน f ซึ่งเป็นฟังก์ชันตรรกะยแท้แล้วนะคะ เราจะนำเฉพาะตัวส่วนหรือว่าเฉพาะ qx มาพิจารณา ดังต่อไปนี้นะคะ รูปแบบของ qx จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆนะคะ ก็คือตัวประกอบกำลัง 1 กับตัวประกอบกำลัง 2 นะคะ โดยที่ตัวประกอบกำลัง 1 ก็แบ่งย่อยออกได้เป็นตัวประกอบกำลัง 1 ที่ไม่ซ้ำนะคะ และตัวประกอบกำลัง 1 ที่ซ้ำกับอีกซีกหนึ่งนะคะตัวประกอบกำลัง2ก็เช่นเดียวกันนะคะ แบ่งเป็นตัวประกอบกำลัง 2 ที่ไม่ซ้ำแล้วก็ตัวประกอบกำลัง2ที่ซ้ำค่ะ ต่อไปเรามาดูการกำหนดเศษส่วนย่อยกันนะคะ ตัวประกอบกำลังหนึ่งที่ไม่ซ้ำกัน เราจะกำหนดเศษส่วนย่อยได้เป็นดังนี้นะคะ ก็คือ a 1หารด้วย a 1 x บวก b 1 บวกด้วย a 2หารด้วย a 2 x บวกด้วย b 2ไปเรื่อยๆเลยนะคะ แต่ถ้าเผื่อเป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งที่ซ้ำกันนะคะ อย่างสมมติว่าถ้าซ้ำกันแค่ 2 ครั้งก็จะกำหนดเศษส่วนย่อยเป็น a 1หารด้วย a x บวก b บวกกับ a 2หารด้วย a x บวก b ทั้งหมด ยกกำลังสอง ส่วนตัวประกอบกำลังสองก็สามารถกำหนดได้ในทำนองเดียวกันนะคะ เราลองมาดูจากตัวอย่างกันดีกว่านะคะ จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยที่ a เล็กและ b เล็กเนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะ ส่วน a ใหญ่และ b ใหญ่จะเป็นตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่า การหาค่าตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่ามี 2 วิธีนะคะ วิธีที่ 1 การแทนค่าตัวแปร และวิธีที่2การเทียบสัมประสิทธิ์ มาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างหนึ่งจงหาปริพันธ์ของเศษ1ส่วนด้วย x ยกกำลังสอง คูณอยู่กับ x บวก1 dx นะคะ วิธีทำ พิจารณาที่โจทย์นะคะ จะได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้เป็นฟังก์ชันตรรกะยะแท้แล้วนะคะ ดังนั้นจึงจับพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนนะคะ x ยกกำลังสองเป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งที่ซ้ำกันสองครั้ง และ x บวกหนึ่งเป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งไม่ซ้ำกันนะคะนำมากำหนดเศษส่วนย่อยก็จะได้เป็น a ส่วนด้วย x บวกด้วย b ส่วนด้วย x ยกกำลังสองบวกด้วย c ส่วนด้วย x บวกหนึ่ง ต่อไปเราก็จะมากำจัดตัวส่วนกันนะคะ โดยการหาคอรนอเราก็จะได้เป็น 1 เท่ากับ a x คูณอยู่กับ x บวก 1 บวกด้วย b คูณอยู่กับ x บวก 1 บวกด้วย c x ยกกำลังสองต่อไปเราจะต้องมาหาค่าของ a b และ c กันนะคะ เราจะหาโดยวิธีการแทนค่าตัวแปรกันก่อนนะคะ เราก็จะแทนค่า x เป็นเลขอะไรก็ได้นะคะลงไปเพื่อที่จะหาค่าตัวของตัวที่เราไม่ทราบค่าออกมานะคะอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็จะแทน x เท่ากับ0ลงไปนะคะตรงไหนมี x แทน x เท่ากับ0ลงไปให้หมดเลยเราก็จะได้ b ออกมามีค่าเท่ากับ 1 นะคะได้ b ออกมาละ1ตัวนะคะต่อไปถ้าสมมติว่าเราจะแทน x เท่ากับลบ 1 ลงไป เราก็หา c ออกมาได้นะคะได้ c ออกมาก็คือ 1 และถ้าเผื่อสมมติว่าเราให้ x เท่ากับ1นะคะเราก็จะได้ a ออกมาก็คือลบ 1 ได้มาครบเลยนะคะทั้ง a b แล้วก็ c อันนี้เรียกว่าวิธีการหาโดยการแทนค่านะคะก็คือเอาค่าแทนไปที่ตัวแปร x ให้หมดเลยนะคะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ เราก็จะใช้วิธีการกระจายฟังก์ชันนะคะทั้งหมดเลย ก็จะได้เป็น 1 เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก ax บวก bx บวก b บวกด้วย cx ยกกำลังสองนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเทียบสัมประสิทธิ์ทั้งสองด้านนะคะ เราก็จะได้สัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังสองก็คือ a บวก c มีค่าเท่ากับ0นะคะ ให้เป็นสมการที่ 1 ส่วนสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือ a บวก b นะคะ มีค่าเท่ากับ 0 ให้เป็นสมการที่ 2 แล้วตัวที่เหลือนะคะ ก็คือตัวที่เป็นค่าคงที่นะคะ ก็คือ b เท่ากับ1 ให้เป็นสมการที่ 3 เราก็จะแก้สมการทั้ง 3นี้ออกมานะคะ เราก็จะได้ค่า a b และ c ออกมาเท่ากันกับของวิธีการแทนค่านะคะ นั่นก็คือ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ1แล้วก็ c เท่ากับ1ค่ะ เราก็จะนำ a และ b และก็ c ทั้งหมดนะคะ แทนกลับลงไปนะคะ จากเศษส่วนย่อยที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะนำมาหาปริพันธ์ เราก็จะแทนลงไปเลยนะคะ a b c ที่เราหาได้ ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของลบเศษ1ส่วน x dx บวกปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 dx บวกปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x บวก1 dx นะคะ เมื่อเราหาปริพันธ์ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือลบล็อก x ฐาน e ลบกับเศษ1ส่วน x บวกกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ฐาน e บวกกับค่าคงที่4ตัวอย่าง 2 นะคะ จงหาปริพันธ์ของ 3x ยกกำลัง 4 บวก 4x ยกกำลัง3บวก 16x ยกกำลัง2บวก 20x บวก 9 ทั้งหมดหารด้วย x บวก 2 คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx นะคะ วิธีทำจากโจทย์นะคะ ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้แล้วนะคะ เราสังเกตได้จากเลขชี้กำลังที่มากที่สุดของตัวเศษนะคะ เลขชี้กำลังของตัวแปรนะคะ ก็คือ x ยกกำลัง4 ส่วนเลขชี้กำลังที่มากที่สุดของตัวส่วนนะคะ ก็คือ x ยกกำลัง5นะคะเศษน้อยกว่าส่วนแล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันตรรกะยะแท้ เราก็สามารถกำหนดเศษส่วนย่อยออกมาได้เลยนะคะ โดยที่วงเล็บแรกตัวส่วนนะคะ x บวก 2 เป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนวงเล็บที่ 2 x ยกกำลังสองบวก 3 ทั้งหมด ยกกำลังสอง เป็นตัวประกอบกำลังสองที่ซ้ำกัน 2 ครั้งนะคะ ดังนั้นเนี่ยเศษส่วนย่อยของเราก็จะกำหนดได้เป็น a ส่วนด้วย x บวก 2 บวกด้วย b 1 x บวก c 1ทั้งหมด หารด้วย x ยกกำลังสองบวก 3 บวกด้วย b 2 x บวก c 2ทั้งหมด หารด้วย x ยกกำลังสองบวก3ทั้งหมดยกกำลังสอง ต่อไปเราก็จะกำจัดตัวส่วนนะคะ หาคอรนอแล้วก็กำจัดตัวส่วน ก็จะได้เป็น a คูณอยู่กับ x ยกกำลังสอง บวกสามทั้งหมดยกกำลังสอง บวกกับ b 1 x บวก c 1 ทั้งหมดคูณอยู่กับ x บวก 2 คูณอยู่กับ x กำลังสองบวกสากนะคะ แล้วก็บวกกับ b 2 x บวก c 2ทั้งหมดคูณอยู่กับ x บวก 2 เราก็จะหา a b 1 c 1 b 2แล้วก็ c 2นะคะ จากวิธีไหนก็ได้นะคะ จากการแทนค่าก็ได้หรือจากการเทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้นะคะ เราก็จะได้ค่า a ออกมาคือ 1 b 1คือ 2 c 1คือ 0 b 2คือ 4 และ c 2คือ 0 นะคะ เราก็จะนำค่าที่หาได้ทั้งหมดนี้นะคะแทนกลับลงไปในตัวที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะ แล้วก็หาปริพันธ์ออกมานะคะ ก็จะได้นะคะ จากปริพันธ์ของ a ส่วนด้วย x บวก 2 dx บวกกับปริพันธ์ของ b 1 x บวก c 1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก 3 dx บวกด้วยปริพันธ์ของ b 2 x บวก c 2ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx จากตรงนี้นะคะแทน a b 1 c 1 b 2และ c 2ลงไปนะคะ ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย x บวก 2 dx บวกปริพันธ์ของ 2x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก 3 dx บวกปริพันธ์ของ 4x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx เมื่อหาปริพันธ์นะคะ ก็จะได้คำตอบเป็นล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x บวก 2 ฐาน e บวกกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x ยกกำลัง2บวก 3 ฐาน e ลบด้วย 2 ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก 3 บวกค่าคงที่ 4 ตัวอย่าง 3 จงหาปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x ส่วนด้วย e ยกกำลัง 2x ลบ 5e ยกกำลัง x บวก 6 dx วิธีทำนะคะ เราต้องใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรมาช่วยนะคะ นั่นก็คือ เราจะกำหนดให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x นะคะ หาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้ du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx แล้วเราจัดรูปนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน e ยกกำลัง x du เท่ากับ dx เราก็จะนำตรงนี้แทนกลับไปที่โจทย์นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวแปร ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x ส่วนด้วย u กำลัง2ลบ 5u บวก6คูณอยู่กับเศษ1ส่วน e ยกกำลัง x du e ยกกำลัง x ตัดได้นะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย u ยกกำลังสองลบ 5u บวก6 du นะคะ เราก็จะนำตัวส่วนมาแยกตัวประกอบ จะได้เป็นปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย u ลบ3 คูณอยู่กับ u ลบ2 du ซึ่งตรงนี้นะคะ u ลบ3เป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งไม่ซ้ำ u ลบ2ก็เป็นตัวประกอบกำลังหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันเหมือนกันนะคะ เราก็จะมากำหนดเศษส่วนย่อยนะคะ ได้เป็น a ส่วนด้วย u ลบ 3 บวกกับ b ส่วนด้วย u ลบ 2ครนอนะคะกำจัดตัวส่วนก็จะได้ 1 เท่ากับ a คูณอยู่กับ u ลบ 2 บวก b คูณอยู่กับ u ลบ 3 หา a และ b นะคะ โดยการแทนค่าก็จะง่ายกว่าเนาะ หรือว่าถ้าใครชอบก็ใช้เทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้นะคะ ตอนนี้ถ้าเราแทน u เท่ากับ 2 ลงไปนะคะ เราก็จะได้ b ออกมาก็คือลบ 1 และเมื่อแทน u เท่ากับ 3 ลงไปนะคะ เราจะได้ a ออกมาคือ 1 เราแทน a และ b กลับลงไปก็จะเป็นเศษ 1 ส่วนด้วย u ลบ 3 บวกกับลบเศษ 1 ส่วนด้วย u ลบ 2 ปริพันธ์นะคะ ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย u ลบ3 du บวกกับปริพันธ์ของลบ1ส่วนด้วย u ลบ2 du ก็จะได้เท่ากับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ u ลบ3ฐาน e ลบกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ u ลบ2ฐาน e บวกค่าคงที่ c แทน u เท่ากับ e ยกกำลัง x กลับลงไปนะคะก็จะได้เท่ากับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x ลบ3ฐาน e ลบกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x ลบ2ฐาน e บวกค่าคงที่ c บทสรุปนะคะเราก็ได้ ้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะยะ โดยวิธีแยกเศษส่วนย่อยค่ะ